พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ริสแบน ระบุตัวผู้ป่วยฉุกเฉิน สะดวกรวดเร็ว แม่นยำ ในแต่ละวันมีผู้ป่วยใช้บริการที่ห้องฉุกเฉินเป็นจำนวนมาก และผู้ป่วยส่วนหนึ่ง อยู่ในสภาวะ ไม่มีสติสัมปชัญญะ ไม่สามารถให้ข้อมูลของตนเองได้ นวัตกรไทยจึงคิดค้นเทคโนโลยี เพื่อช่วยเหลือการระบุตัวตนของผู้ป่วย เป็นริสแบนบันทึกข้อมูลสำคัญในการรักษา เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ทำงานได้สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำครับ สวทช ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน สรพ พัฒนานวัตกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยผลงานหนึ่งในโครงการมาจากการจับคู่ระหว่างบริษัท i n t e l l i g e n ซ System Corporation จำกัดกับโรงพยาบาลระยอง เพื่อร่วมกันพัฒนาร r i s บ b a n d ระบบระบุตัวตนผู้ป่วยแผนกฉุกเฉินโดยร r i s บ b a n d นี้มีจุดเด่นคือสามารถระบุตัวตนของผู้ป่วยระดับ ความรุนแรงของอาการ และกระบวนการรักษา โดยสามารถตรวจสอบข้อมูล ได้จากหน้าจอแสดงผล จึงช่วยลดความผิดพลาด และลดขั้นตอนในการทำงานได้เป็นอย่างดี ร่วมสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรม โดย สวทช และพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000